หัวข้อต่อมานะครับ เราก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าการนำเสนอนะครับ ก็คือเป็นการกำหนดรูปแบบการนำเสนอสไลด์ ให้เหมาะสมกับตัวงานนำเสนอที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับ อย่างเช่นการกำหนดชนิดของการนำเสนอการกำหนดจำนวนสไลด์ ที่ต้องการนำเสนอหรือว่าการกำหนดให้สไลด์เล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆ นะครับ ก็วิธีการนะครับก็เรายังอยู่ใน แท็บเมนู สไลด์โชว์นะครับ จากนั้นก็คลิกเลือก Set up สไลด์โชว์ ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับ ก็จะขึ้นหน้าจอ Set up สไลด์โชว์ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับ ก็ มาดูในแต่ละส่วนนะครับ ส่วนแรกนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของการกำหนดรูปแบบในการนำเสนอนะครับ โดยจะมีสามฟังก์ชันหลักๆ ด้วยกันก็คือการนำเสนอแบบ เต็มจอนะครับ full screen ตรงนี้ แล้วก็การนำเสนอภายในหน้าต่างโปรแกรม นะครับ ถ้าติกตรงนี้ แล้วก็อันที่สมนี้ ถ้าติกตรงนี้ก็คือเป็นการนำเสนอแบบเต็มจอ แต่ว่าไม่สามารถใช้คำสั่งจากการคลิกเมาส์ขวาได้นะครับ ส่วนด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็ จะเป็นในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในขณะที่เราทำการนำเสนอนะครับ เช่น อันแรกตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการ ให้ตัวการนำเสนอหรือว่าสไลด์ของเราเนี่ยวนลูปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าเราจะกดปุ่ม ESC ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อออกนะครับ ตัวต่อมานี่ก็เป็นการนำเสนอโดย ไม่ให้มีเสียงบรรยาย ในขณะที่เราทำการนำเสนอนะครับ ตัวต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นการนำเสนอโดยไม่ให้ปรากฏในส่วนของเอฟเฟกในการเคลื่อนไหวนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการ ยกเลิกนะครับ การใช้งานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์อื่น ๆ นะครับ แล้วก็เพนคัลเลอร์ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการกำหนดสีเริ่มต้นของตัว ปากกาด้านล่างนี้ก็เป็นการกำหนดสีเริ่มต้นของตัวเลเซอร์พอยเตอร์นะครับ มาดูดังทางด้านขวานะครับก็เป็น ในส่วนของตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการกำหนดจำนวนสไลด์ ที่จะแสดงนะครับ ค่า default ก็ print all นะก็คือเลือกทั้งหมด หรือถ้าเกิดเราต้องการเลือกเฉพาะสไลด์ที่เราต้องการนะครับ เป็นช่วงก็คือ ติ๊กตรงนี้แล้วก็ใส่สไลด์ที่เราต้องการจากไหนถึงไหนนะครับตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการนำเสนอโดยเรียกใช้ชุดสไลด์ที่เราทำการสร้างเอาไว้นะครับ ก็คือคลิก Custom Show ตรงนี้ในส่วนของด้านล่างด้านล่าง Advanced Slide ตรงนี้นะครับ ก็เป็นการกำหนดลักษณะของการนำเสนอนะก็ถ้ากดแบบ แมนนวลนะครับก็คือเป็นการกำหนดให้เปลี่ยนสไลด์นะครับโดยตัวผู้นำเสนอเอง ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นการนำเสนอสไลด์ด้วยการตั้งค่าเวลานะครับ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ในส่วนของ multiple monitor นะครับ ก็คือเป็นการใช้หน้าจอการนำเสนอหลายหน้าจอ อันแรกก็คือเป็นการกำหนดหน้าจอที่ต้องการให้แสดงผลนะครับ เริ่มต้นก็เป็นอัตโนมัติตัวโปรแกรมจัดการให้นะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นการกำหนดความละเอียดในส่วนของ resolution ตรงนี้ การละเอียดของหน้าจออตัวสุดท้ายก็คืออเรียกใช้มุมมองการนำเสนอแบบ presenter view ถ้าเกิดเราทำการติ๊กตรงนี้ หลังจากที่เราปรับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทำการคลิกโอเค คลิกโอเคไปนะครับทีนี้ตัวสไลด์ของเราก็พร้อมที่จะนำไปใช้งาน